สำหรับปฏิทินการเรียนภาษาจีนนั้น ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนภาษาจีนบทใดก่อนก็ได้ ขอเรียนย้ำอีกครั้งว่าแหล่งทรัพยากรการเรียนภาษาจีนออนไลน์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการฟังและการออกเสียงภาษาจีนเท่านั้น ไม่ได้เน้นการอ่านและการเขียนแต่อย่างใดภาษาจีนได้ใช้ตัวอักษรโรมันแทนการออกเสียงเพิ่มจากการใช้ตัวอักษรภาพ ซึ่งทำให้ผู้เริ่มเรียนภาษาจีนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ตัวอักษรโรมันที่นำมาใช้แทนเสียงภาษาจีนคือตัวอักษรพินอิน ซึ่งใช้ตัวอักษรโรมัน ผู้เรียนต้องเข้าใจก่อนว่าอักษรโรมันคืออักษรโรมัน ไม่ใช่อักษรภาษาอังกฤษ ตัวอักษรโรมันบางตัวที่ภาษาจีน อาจจะอาจมีการออกเสียงที่เหมือนและแตกต่างกับที่ใช้ในภาษาอังกฤษ ผู้เรียนควรใช้เวลาเรียนภาษาจีนครั้งละ 1-2 ชั่วโมง เวลาที่ควรเรียนทั้งหมดคือ 8-16 ชั่วโมง